Permisi, apakah hotelnya jauh dari sini? Hotel tersebut sekitar pukul 40 menit dari bandara. Saya mengerti. Kita akan sampai di sana jam pukul 8 malam. Iya, sekitar jam segitu. 2ตอนที่นี้เป็นการสนทนาระหว่างนักท่องเที่ยวและคนขับรถแท็กซี่ที่มารับนักท่องเที่ยวที่สนามบิน และขณะนี้ทั้งสองกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังโรงแรมปาตองรีสอร์ทนักท่องเที่ยวถามว่าโรงแรมอยู่ไกลจากที่นี่หรือไม่ คนขับแท็กซี่ตอบว่าประมาณ 40 นาที นักท่องเที่ยวจึงประมาณว่าจะไปถึงโรงแรมเวลาสองทุ่ม คนขับแท็กซี่ตอบยืนยันว่าเป็นเวลาประมาณนั้น สำหรับประโยคคำถาม Permisi apakah hotelnya jauh dari sini แปลว่า ขอโทษครับ โรงแรมไกลจากที่นี่ไหม นักท่องเที่ยวเป็นผู้ถามคนขับแท็กซี่คำว่า permisi แปลว่า ขอโทษ คำว่า apakah เป็นคำที่ใช้ในการตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบว่า ใช่ ไม่ใช่ คำว่า hotelnya แปลว่า โรงแรมนั้น เกิดจากการนำคำเติมท้าย เนี่ย วางหลังคำนาม เพื่อบอกว่าเป็นคำนามที่ได้กล่าวถึงมาก่อนแล้ว ในภาษาไทยคือ นั่น นั้น คำว่าเดาแปลว่าไกลคำว่าซีนี่แปลว่า ที่นี่สำหรับประโยค Hotel tersebut sekitar 40 menit dari bandara แปลว่า มันอยู่ห่างจากสนามบิน 40 นาทีคำว่า tersebut ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นคำนำหน้านามชี้เฉพาะเจาะจง ในที่นี้ โรงแรมนั้น คำว่า สกิตารแปลว่าราว ประมาณ คำว่า เมเนต แปลว่า นาที สำหรับตัวเลข 40 ภาษาอินโดนีเซียอ่านว่า 40คำว่า dari แปลว่า จาก คำว่า bandara แปลว่า สนามบิน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 kita แปลว่า เราคำว่า akan แปลว่าจะคำว่า sampai แปลว่า ถึง ไปถึง มาถึง คำว่า di sana แปลว่า ที่นั่น คำว่า jam แปลว่า เวลา คำว่า malam แปลว่า เย็น หรือในที่นี้คือ ทุ่งสำหรับประโยค Iya sekitar jam segitu แปลว่า ใช่ ครับ ประมาณเวลานั้นคำว่า Iya ในประโยคนี้ใช้ในการตอบรับคำว่า sekitar แปลว่า ประมาณ หรือ ราว สำนวน jam segitu แปลว่า ในตอนเวลานั้น คำว่า jam แปลว่า ชั่วโมงคำว่า segitu แปลว่า นั้น